We won! ผู้กับทีมงานของจันดาราและแก้วสีเพชรนะครับ you. đường bàn thơ ่านพ่อค้าแม่ค้าทุกร้าน ขอบคุณพี่น้องแฟนๆขอบคุณทีมงานบันทึกความสุขนะครับ ทุกท่านเลยน้องลุกอมวานะครับพรุ่งนี้พบกับทีมงานของจันดาราและแก้วสีเพชรนะครับ chúc đình đình người trai trung thân lắm.